ทั้งหมดนี้ถามว่า g a สการค้าโลก การค้าเสรีบริการโทรคมนาคม มีผลอะไรกับเรา ก็จะเป็นกล่องในเรื่องของฟรีเทด a ทำไมเราถึงได้ยินคำว่าการแข่งขันการค้าเสรีนะคะ การค้าเสรีหมายความว่าอะไรอย่างที่อาจารย์บอก ในอดีตเราอยากจะคบจีนเราก็คบแต่กับจีนได้ นั่นคือสมัยยุคสงครามนะคะ พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองอาจารย์ฝากท่านนิดนึงท่านหลังจากที่ท่านเรียนในส่วนเนื้อหา ในเรื่องของแกสท่านจะพบว่า เราจะเลือกคบบางคนไม่ได้แล้ว เพราะแนวคิดหลังสงครามโลกที่สองเราเปิดตลาดการค้าเสรีเปิดตลาดเศรษฐกิจเพราะเราจะไม่รบกันด้วยอาวุธ แต่เราจะรบกันด้วยการค้า เพราะนั้นแนวคิดของฝากตะวันตก ก็ผลักการค้าเสรีขึ้นมาเพราะนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจทำไมเราได้ใช้ตัว device อุปกรณ์ของหลายยี่ห้อมากในประเทศไทย ทั้งเป็นค่ายของเกาหลี ค่ายของยุโรป หรือค่ายของฝั่งจีน หรือค่ายของฝั่งอเมริกา ซึ่งจริง ๆ ก่อน2540 อาจารย์ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นแรก ๆ มีค่ายเดียวนะคะ เพราะเราครบอยู่ค่ายเดียว แต่ตอนหลังพอเราเข้าสู่กระบวนการของการค้าเสรีมาได้ทุกค่ายนะคะ เพราะเราเป็นฟรีเทรดนะคะ แฟร์ก็คืออยู่ภายใต้กติกาชุดเดียวกัน เพราะนั้นจากที่แต่ก่อนในอดีตกรมประชาเลขเคยใช้เป็นหน่วยงานรัฐที่เคยใช้ระบบอนุญาต และอนุญาตก็อนุญาตด้วยวิธีอะไร กติกาอย่างไร ไม่มีความชัดเจนเอกชนก็ก็เข้าถึงลำบากนะคะ เพราะนั้นระบบอนุญาตในอดีต ก็เลยยังวนเวียนอยู่กับการอนุญาตให้กับหน่วยงานรัฐ อย่างที่เราเรียนในบทแรกๆเพราะนั้นกสทช องค์กรกับดูแลจะต้องสร้างกติกาขึ้นมา ซึ่งเป็นชุดเดียวนะคะชุดเดียวทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพราะนั้นท่านจะเห็นในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงงานกสทชนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความทันสมัยมาก มีทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ะคะเพื่ออะไร เพื่อให้ทุกคนผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ อยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน แฟร์นะคะ ทั้งหมดนี้ competition rules กฎระเบียบในการแข่งขันการค้าก็จะต้องเริ่มเข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันอะไร ป้องกันการผูกขาดกิจการ ซึ่งอันนี้ภาครัฐต้องรู้เท่าทันนะคะ องค์กรกำกับดูแลก็ต้องรู้เท่าทัน แต่ก็ตั้งข้อสังเกตให้พวกเราได้เห็นว่า กสทชของเราทำหน้าที่ทั้งในเชิงพาณิชย์ แล้วก็ทั้งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ อย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้ ขณะที่ในหลาย ๆ ประเทศนะคะ องค์กรกำกับดูแลอิสระมากำกับการแข่งขันของเอกชน คือเชิงพาณิชย์เท่านั้น อะไรที่เป็นของรัฐก็ยังคงอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐอยู่ ตรงนี้แหละค่ะ เราจะเห็นได้ว่า กสทช ยังอาจจะทำบทบาทในส่วนของออการควบคุมการแข่งขันทางการค้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดมีอำนาจเหนือตลาดยังได้ไม่ชัดเจนนะนะคะ เพราะฉะนั้นผู้เรียนจะเห็นได้ว่าสัญญิงสัญญาหรือว่าพันธกรณีระหว่างประเทศนะคะถ้าตามคำศัพท์ของกฎหมายระหว่างประเทศของเราเนี่ยจะพบว่าข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการโทรคมนาคม Trade in Service เนี่ยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย อย่างที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะอันนี้ในส่วนของ ITU อนุสัญญาระหว่างประเทศ Convention หรือธรรมนูญจัดตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกันกับการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ในการกำกับบริการกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย รวมถึงแผนบริหารความถี่ ตารางกำหนดความถี่คลื่นความถี่วิทยุนะคะ รวมถึงการออกใบอนุญาต ว่าเราต้องมีระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งบางครั้งเขาก็จะใช้คำเรียกย่อๆว่า licensing เพราะนั้นคำนี้จะเป็นคำที่เราเริ่มรู้จักสักประมาณปี2540 เป็นต้นมา นะคะ นอกจากนั้น คำว่าคำว่าระบบการออกใบอนุญาตเนี่ยนะคะ ระบบใบอนุญาตเนี่ย หมายถึงว่าอาจจะเป็นใบอนุญาตที่ ผ่านวิธีการหลากหลายนะคะ เช่นอาจจะเป็นวิธีการประมูลออคชั่นนะคะ หรืออาจจะเป็นวิธีการเรียกว่าคัดเลือก ก็คือการที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาก็มักจะใช้คำว่า beauty contest เหมือนประกวดนางงามนะคะ เป็นคำศัพท์เดียวกัน ก็คือ ใครส่งหน้าตาคุณสมบัติของตนว่าเป็นผู้ประกอบการเอกชนที่หน้าตาดี หน้าตาดีความหมายคือมีทุนจดทะเบียนดี แล้วก็มีโปรไฟล์มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ทางด้านกิจการนั้น ๆ ที่มายื่นขอเนี่ยพร้อมกับมีความสำเร็จ สามารถสร้างผลประกอบการที่มีมูลค่าสูงได้ เหมาะที่จะได้รับใบอนุญาต นั่นก็คือเป็นระบบของการคัดเลือกนะคะ beauty contest เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการออกใบอนุญาตนั้นก็อาจจะผ่านขั้นตอนวิธีไหนก็ได้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ก็ได้หรือใช้หลายๆวิธีก็ได้นะคะอันนี้พอ ผ่านการคัดเลือกตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะ ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ก็จะต้องมีเรื่องของรายละเอียดนะคะว่า วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มีข้อจำกัดอะไรไหมมีเงื่อนไขมีกติกาอย่างไรบ้าง สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่มักจะถูกบรรจุใส่ไว้ในสัญญาตอนที่เราจะมีการทำสัญญาระหว่างภาครัฐนะคะ คือองค์กรกำกับดูแลกับผู้ประกอบการเอกชนก็คือ อาจจะมีการตั้งเงื่อนไขไปด้วยนะคะว่า ถ้าหากการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุนั้น เอกชนนำไปแล้วได้รับการจัดสรรไปแล้ว กับไม่ได้ไปใช้กับไปพักไว้เก็บไว้ในความครอบครอง ซึ่งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริงตามที่ประมูลไป เพราะนั้นอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในสัญญา แล้วก็ขออภาครัฐก็จะเขียนเป็นหนึ่งข้อไว้ในสัญญา แล้วก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ภาครัฐอาจมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ได้ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ ทั้งหมดนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อการออกกฎเกณฑ์กฎหมายของประเทศไทยนะคะ นี่เป็นตัวอย่างของแผนแม่บทบริหารขึ้นความถี่นะคะและก็เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์สำนักงงานกสทช ก็ถ้าผู้เรียนมีมีเวลานะคะเพิ่มเติมก็อยากจะให้ลองเข้าไปท่องเที่ยวเว็บไซต์ ท่านจะเห็นในสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์เล่าให้ฟัง แล้วท่านก็จะไม่ต้องจินตนาภาพอีกต่อไปไม่เหมือนยุคสมัยก่อนนะคะก่อน 40 อาจารย์จินนาไม่มีเว็บไซต์แบบนี้ให้ค้นคว้า ไม่มีสิ่งเรียนรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์แบบนี้นะคะอาจารย์ต้องเดินไปที่กรมสื่อเลขเอง อาจารย์ต้องไปนั่งอ่านที่เป็นหนังสือเป็นวารสารอาจารย์ต้องไปเดินสัมภาษณ์ วันนี้ทุกอย่างถูกเรียกว่า open to public คือถูกเปิดเผยข้อมูล ให้กับสาธารณชนทราบทุกเรื่องทุกประเด็น โดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ในฐานะที่เป็นรูปแบบที่เป็นองค์กรอิสระของรัฐ จริงๆ ไม่ใช่เฉพาะบริการกิจการโทรคมนาคมด้วยซ้ำ องค์กรของรัฐ ในปัจจุบันถูกผลักดันให้ต้อง เปิดเผยข้อมูลมากขึ้น ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูในบทสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องกฎหมายโทรคมนาคม ในยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัล มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างไร เป็นสิ่งหนึ่งที่ผลักและขับเคลื่อนให้เราทุกคนประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้มากขึ้นอย่างไร ในส่วนนี้เราคงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมทบทวนเอกสารประกอบการบรรยาย แล้วก็สื่อการสอน แล้วพบกันในหัวข้อถัดไปค่ะ